ประโยค Bonjour monsieur, je suis son sac, votre chauffeur. แปลว่า สวัสดีครับ ผม คือสมศักดิ์คนขับรถแท็กซี่ของคุณครับ ประโยค Bonjour monsieur. แปลว่า สวัสดีครับ ให้สังเกตว่าคำว่า monsieur ในที่นี้แปลว่าครับ หรือค่ะ ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องแปลว่าคุณผู้ชาย